ให้เดี๋ยวนจะทำโอเคเลยสวัสดีครับครับอ๋อหน้าฝรั่งทาน ผัดไทยไหมคะเนื้อนนั่เนื้อครับผม ฟังมึงมาขายไม่ได้เลยนั่งหลบนั่งหลบเอาเอาเอาเอาเอ้ลุงบอกว่าเราปนลุงมาอยู่ในร้านนี้เองนะถ้าเกิดฟอสเทคทูวันทูวันทูบวกนะครับวันสามร้อยวันทูเทคทูเออตูเกเตอร์ yeah I keep for you เลย I COVID price for you ใช่ใช่ใช่อ๋อนี่อ๋อโอเคโอเคโอเคโอเคนี่ก็สวยนี่ตัวนี้ก็สวยเ e ้สวย but เย่เย่ a h y โอเคโอเคโอเคนี่เซมเซมไหมสองร้อยเซมเซมครับเซมเซมสองร้อยผมให้ครับช่ใช่ใช่ใช่ผมให้โอ้โควิดตัวกุดนะใส่ครับ โอเคไปเรื่อยขาบรถไปโอเคโอเคโอ้มาเป็นไรมาเป็นไร and t สกนุกาเวลามันเปิดมามันก็ใส่อันนี้ก็โผล่มานี่อ๋อใช่ใช่ผมให้หมดเลยสิบเนี่ยให้สิบเนี่ยสิบบาทเนี่ย โอเคโอเคโอเค not p l a s นะ no พลาสติก no พลาสติกเป็นเรซินโอเคโอเคเรซิน yeah no พลาสติกครับครับครับมาถึงเดี๋ยวไปหาเจอเราอยู่ตัวใจกันเมื่อไรอืมเกี่ยวเออคือสิเกี่ยวอืม like hundreds โอเคครับโอเค ัติ้งไหมคะบอกืแต่ว่าเวลาฮอกไกโดมิวบานชิคเก้นทอริพาร์ค Il y a des gens qui savent rien faire avec โก้โกโค้แทมมันก็ซีฟูดมันจะมันกระโอ้ไม่นี่เราปอแปงเงียบร้องร้องถุ่มร้อยอยู่ไหมปได้ไหม ตัวนี้ไม่รู้ยาวไหมตัวที่ว่าเงินหลวงโอ you a ก a i n s o r ี y c แล้วน้ำมูกเธอหาัม่ได้ยัง

OK จ้ะจ้ะค่ะขอบใจจ้าแล้วคิดว่าไงบ้างต่อแล้วคิดว่าอะไรโอเคคุณไอคุณ คุณครับ oh, school And the end of the day, we took it back, took it back to the world. Have our true, you live all of you. Baba told us over you. Come on that day. Why did you to come? Feel my heart beat in right sound. He's my soul, that woman. properly.